ก็รู้สึกดีนะฮะ รู้สึกว่าเป็นแผลเล็กเป็นอะไรที่มันมันเจ็บน้อย ใช่ฮะแล้วมันฟื้นตัวเร็วเจ็บน้อยจริงๆวินิจฉัยไม่นานเราได้ผ่าเลย อาการตอนนี้ผ่านไป 5 วันดีขึ้นมากฮะ การเดินการลงน้ำหนัก บางครั้งไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็ก็ยังได้ ผมชื่ออภิชัย คุณจรัศริครับ อายุ 38 ปี ช่วงตีสี่ประมาณ 25 นาทีคือผมขับมอเตอร์ไซค์ไปทางไหลซ้าย ที่ผมจำได้มีรถเขาจอดเบรกกระทันหันแล้วมันไม่ทัน ไปกระแทกหลังรถก็ล้มลงไปก็รู้สึกตัวอีกทีคือขา มันหักเป็นรูปไปแล้ว ปวดตรงช่วงหักมากครับรู้สึกว่าทรมานมาก ตอนนั้นก็คือไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับเขาก็แค่ให้นอนนะครับ เนี่ยก็มียาแก้ปวดมาให้ทาน ก็วันนั้นก็คือนอนได้ไปสักคืนวันที่สองก็คือมีคุณหมอมา ทีนี้ผมก็ถามว่าว่าจะผ่าตัดเลยได้ไหมทีนี้คุณหมอบอกไม่ได้ ต้องรอให้มันหายบวมก่อน แล้วทีนี้ต้องใช้วิธีขันไอ้เหล็กแนว เป็นตัวยึดให้กล้ามเนื้อมันหายบวมก่อน ผมอยู่ไปสักครึ่งวันความรู้สึกมันเริ่มไม่ดีแล้ว มีเลือดไปข้างอยู่ปลายเท้า เริ่มชา เริ่มปวดมากขึ้น ก็ขอคุณหมอทาน ยาแก้ปวดก็ได้อยู่แค่นั้นแหละครับ ที่ตัดสินใจอยู่เวทานี เพราะหนึ่งผมสังเกตอาการแล้วว่ามันเริ่มชาไปเท้า มันเริ่มเหมือนมีเลือดไปข้างปลายเท้ามันเริ่มไม่ดีแล้วทีนี้ผมก็กังวลกังวลใจหนักขึ้น ก็เลยปรึกษาญาติเออพอมีโรงพยาบาลไหนเออเข้ามารับผ่าเลยได้ไหมอย่างเงี้ยทีนี้ทางญาติก็โทรปรึกษาซึ่งก็มีเคสของพี่ชายที่เคยมาที่เวทานีเคสเดียวกันคือหักข้างเดียวกัน ก็เลยตัดสินใจที่จะมาตัวแรกๆคุณหมอก็มีข้อเลยว่ามีไข้หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงแล้วทีนี้ก็ให้เอาเข้าเอ็กซเรย์เลย แล้วก็วินิจฉัยว่าผ่าได้ไม่ได้ แต่ภายในชั่วโมงคุณหมอบอกว่าผ่าได้ก็เข้าห้องผ่าตัดเลย ถามว่ากังวลไหมไม่กังวลครับ รู้สึกดีด้วย เออมันดูจากเหล็กดูจากอะไรมันปลอดภัย เป็นแนวเป็นอะไรที่ดูรู้เออมันมันแข็งแรงดี แล้วก็มันทันสมัย ก็รู้สึกดีนะฮะ รู้สึกว่าเป็นแผลเล็ก เป็นอะไรที่มันมันเจ็บน้อยใช่ฮะ แล้วมันฟื้นตัวเร็ว เจ็บน้อยจริงๆ เพราะถ้าผ่าเปิดตอนนี้ผมก็คงยังเดินอะไรไม่ได้ขนาดนี้แหละครับถามว่าพอใจไหมพอใจมากฮะ แล้วผมคิดว่าผมดีใจมากที่ได้มาที่นี่ เพราะมาปุ๊บวินิจฉัยไม่นานเราได้ผ่าเลย เราไม่ต้องนอนเหมือนโรงพยาบาลบางแห่ง อาการตอนนี้ผ่านไป 5 วันดีขึ้นมากครับก็ประมาณ40% 45%อย่างน้อย การเดินการลงน้ำหนักบางครั้งไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็ก็ยังได้บางครั้งที่ญาติไม่อยู่ เราก็พยุงลุกขึ้นเดินเองได้ มันมันดีฮะ v e g e t a n i Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆ จากโรงพยาบาลเวทธานีอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ